มันก็เหงาเป็นเหมือนกันนะครับ เอาเป็นว่าเราไปถามท่านผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าชอบเหมือนกับผมหรือเปล่า ทุกคนชอบกินผลไม้ปะชอบแล้วผักล่ะชอบ เห็นไหมผลไม้และผักใครๆก็ชอบ และที่สำคัญจะดียิ่งขึ้นถ้าปลอดสารพิษ วันนี้นะครับชุมชนไอดอลของเราจะมารู้จักกับคุณลุงสมศักดิ์สิทธิโชคธรรมผู้ก่อตั้งก่อเกษตรอินทรีย์ หรือว่าออร์แกนิกอลันบายส่วนเพชรที่ท่ายางเพชรบุรีนะครับเอาเป็นว่าคุณลุงเนี่ยได้น้อมนำนะครับความรู้ความสามารถและก็น้อมนำดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์นะครับเห็นคุณค่าของดิน น้ำลม สภาพแวดล้อมของที่อยู่ที่บ้านของตัวเองนะครับ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ผลผลิตที่ตัวเองก่อตั้งขึ้นมาเนี่ย หรือผลไม้หรือผักอะไรก็แล้วแต่นะครับ ปลอดสารพิษอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทีเดียวใคร ๆก็กินได้จริงไหมเสียงอ่อยจังเลย ศักดิ์ชินโชคทำเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องเมย์กับน้องกุ้งครับค่ะสุพิสาแม่ขุนทบนะคะศักดิ์สิทธรสิทธิโชคธรรมค่ะในเรื่องของการริเริ่มทำเกาะเกษตรอินทรีย์นะคะต้องย้อนไปเมื่อประมาณ 9 ปีที่แล้วนะคะ แต่ว่าอาชีพดั้งเดิมของทางครอบครัวเราจะเป็นเกษตรกร ก็ทำในเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมมานาน 40-50 ปีได้ โดยคุณพ่อก็จะ ทำตั้งแต่รับจ้างจนมีเก็บหอมรอมริบนะคะ ซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ทำเรื่องของการเกษตรเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะคะ แต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของเคมีอยู่ ทีนี้เมื่อประมาณ 9 ปีที่แล้วอะค่ะ เราได้นำดำริของบางเสด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะมาปรับปรุงพื้นที่ของเราบางส่วนที่เรามีอยู่นะคะทำเป็น พื้นที่ที่ปลูกเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานก็คือจะเป็นในเรื่องของไม้ผลอย่างเช่นทุเรียนเงาะลองกองมังคุดมะม่วงนะคะ ปลูกในพื้นที่ประมาณ8ไร่ก่อนนะคะแล้วก็จนปัจจุบันนี้เนี่ยแต่ละต้นแต่ละพื้นที่ที่เราลงต้นไม้ไปเนี่ยก็สามารถเก็บดอกออกผลได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันนี้นะคะ เราจัดตั้งเป็นโครงการเกาะเกษตรอินทรีย์ขึ้นมานะคะ แล้วก็พัฒนาพื้นที่บางส่วนที่ใกล้เคียงนะคะ ทำเป็นแปลงปลูกผักผลไม้ ตามฤดูกาลเพิ่มขึ้นนะคะ อย่างเช่นผักสลัดแล้วก็จะเป็นผักสวนครัวต่างๆค่ะ ขอแนะนำแขกรับเชิญเลยนะคะ ท่านนี้ก็คือ คุณสมศักดิ์สิทธิโชคธรรมค่ะ สวัสดีครับ น้องสายันหรือว่าน้องไก่สิทธิโชคธรรมเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีครับ ซึ่งแขกรับเชิญทั้งสองท่านวันนี้บอกได้เลยว่า มีดีกรีมากมายที่ทำงานเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคุณพ่อและคุณลูกนะคะได้เป็นผู้นำอาชีพก้าวหน้าดีเด่น จากกรมพัฒนาชุมชน แต่คนละปีนะคะนี่คือเครดิตที่ดิฉันชื่นชมมากจริงๆ แล้วเป็นคนท่ายางหรือเปล่า เป็นคนท่ายางครับ อาชีพดั้งเดิม ทั้งชีวิตที่ทำมาก็คือด้านเกษตรครับปลูกพืชเศรษฐกิจก็มีหลายอย่าง เช่น กล้วยกล้วยหอม แล้วก็มะนาวที่เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดบุรีก็มีพืชลมลุกอีกหลายอย่างที่ได้ปลูกมาพื้นที่ที่ ที่ที่เรามาทำเกษตรก็อยู่ที่ท่าไม้ลวกนี่เลยครับ เริ่มต้นเรามีพื้นที่อยู่แค่ 18 ไร่ค่ะ ซึ่งได้มาจากพ่อแม่ที่ผมยกเข้ามา แล้วก็มาดูแลกล้าไม้ให้กรมป่าไม้แล้วต่อมาก็ได้มีพื้นที่ที่ทางส่วนราชการจัดสรรให้มารุ่นเรา มีเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยกว่าไร่นี่ด้วยการที่ซื้อขยายออกมาเพราะทำเกษตรนี่ต้องการน้ำ ื่อมาถึงแม่น้ำครับและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นทำเลที่โอเคมาก เพราะว่าเรามีแม่น้ำเพชรบุรีครับผ่านพื้นที่เราเลยครับใช่ไหมคะนี่คือถือว่าเป็นศักยภาพที่โอเคมากโกดิตคิดยังไงถึงได้มาทำโครงการเกาะเกษตรอินทรีย์ขึ้น คือด้วยที่ทำเกษตรมาตลอดแล้วก็ยาวนานมีอยู่ช่วงประมาณ8ปีที่แล้วเนี่ยได้นำลำดับในหลวงเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ปลูกพืชแบบผสมผสานมาใช้ในโครงการนี้ก็ปลูก ประมาณทั้งผลไม้แล้วก็พืชพืชผักทั่วๆไปด้วยปรากฏว่าแปีผ่านไปเนี่ยได้ผลดีมาก คือมีผลไม้เกือบทุกอย่างที่มีให้ทานทุกฤดูกาลแล้วก็เกษตรอินทรีย์เนี่ยสรุปว่ายิ่งทำนานยิ่งได้ดีเพราะปลูกแรกๆเนี่ยก็ถูกมแมลงรบกวนค่อนข้างเยอะ พอต่อมาหลายๆปีเนี่ยมันมีภูมิต้านทานสู้กันได้ แล้วดินที่ทำนี่ เราให้พวกสารอินทรีย์พวกปุ๋ยหมักพวก น้ำหมักอินทรีย์เข้าไปเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ที่ไปช่วยเสริมจนพืชแข็งแรงครับค่ะ นั่นคือย้อนไปเมื่อ 8 ปีที่แล้ว แต่จากประสบการณ์ชีวิตจริงนี่คือเขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นเห็นจริงกับเรื่องของการทำเกษตรที่มันแบบต้องเข้มข้นต้องบอกว่าเกษตรเข้มข้นใช่ไหมคะ มาวันนี้พอเราเริ่มมีลูกๆโตขึ้น อันนี้ก็เลยเกิดเป็นสวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ทขึ้นมาก่อนเพราะลูกๆก็ต้องเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สวนเพชรริเวอร์วิวรีสอร์ทก็เกิดขึ้นนับย้อนไปกี่ปี ถึงวันนี้ก็ประมาณ 22 ปีครับ22 ปีนะคะ ไอ้ที่ว่าพืชเชิงเดี่ยวที่เราต้องทำในในเชิงธุรกิจ ในในขาเก่าที่ลูกค้าเคยมาซื้อหาผลผลิตเราอะไรตรงเนี้ย ก็ยังคงต้องรักษาไว้อยู่ไหมคะ ก็ยังทำอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนให้น้อยลง แต่มาใช้แบบพยายามตามธรรมชาติครับคือให้มากขึ้น กลุ่มชนิดพืชที่เราถือว่าเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วค่อนข้างชัดเจนเนี่ย ผลไม้ ประมาณ 30กว่าอย่างที่เป็นอินทรีย์จริงๆ ที่ไม่ต้องใช้เคมีแล้วอยู่ได้ที่ทำที่พื้นที่เราเนี่ยนะคะคะะที่เป็นพืชเด่นก็มีทุเรียนอ๋อเหรอคะครับแล้วก็เงาะโรงเรียนค่ะครับแล้วก็มังคุดครับแล้วก็พวกสละแล้วก็ลองกองแล้วคะอ่าฝรั่ง มะม่วงหลายสายพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมเลยคะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มที่อันนี้ทำได้อยู่ในเกาะเกษตรหมดเลยเหรอคะอยู่เกาะเกษตรครับโอ้ก่อนที่เราจะไปอินไซต์ดูภาพของจริงที่เกาะเกษตรอินทรีย์ของสวนเพชรริเวอร์วิวแห่งนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้โกดิดเล่าให้ฟังนิดนึงก่อนว่าสิ่งที่เราได้สร้างบทพิสูจน์ ลองผิดลองถูกก็หลายอย่าง อะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาเราก็พบแล้วเราก็จะพยายามแก้ไขตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ารู้แล้วมันต้องบอกต่อมีครับเอออย่างแรกเนี่ย ส่วนที่เราทำมาแล้วเกษตรที่เป็นไม้ผลผสมผสานเนี่ยได้ผลดีมากมแต่ว่าในส่วนของที่เป็นพืชผักแล้วก็ไม้ล้มลุกเนี่ยได้ไปศึกษาเพิ่มเติมมาจากท่านอาจารย์อาชิพัฒน์ที่ท่าลี่จังหวัดเลย แล้วก็ไปดูผลงานของท่านเรามีความเชื่อมั่นว่าทำได้ ก็เก็บรูปแบบของท่านเนี่ยแล้วขอญาตท่านด้วยเอามาทำที่เพชรบุรี ปรากฏว่าทำได้จริง เพราะว่าของเหลือจากสวนหรือว่าพวกพืชไร่ อันนี้มาทำปุ๋ยเลยแล้วก็ใช้มูลสัตว์ที่มีอยู่ แล้วอีกอย่างหนึ่งพวกอาหารเสริมที่ใช้ทดแทน พวกปุ๋ยเคมีเนี่ย เราใช้แบบง่ายคือใช้นมใช้ไข่แล้วก็ใช้พวกจุลินทรีย์ที่ทำจากหน่อกล้วย อันนี้งามจริง เราพิสูจน์ได้จากส่วนเราเอง นั่นแสดงว่าโอ้โหบนบนเขาเรียกว่าฐานข้อมูลความรู้มันเยอะหลากหลายมากเลย มันน่าจะมีการเรื่องของจัดเป็นองค์ประกอบในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะกดิตทำครับอันนี้ตั้งใจในส่วนแรกเลยก็คือว่า ได้หารือกับทางผู้นำชุมชนทั้งท่านนายกเทศมนตรีของตำบลท่าไม่ลวก แล้วกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด มีความเห็นตรงกันว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยน่าเผยแพร่ไปสู่ชุมชนก่อน ก็มีโครงการว่าเฉพาะตำบลถ้าไม่ลวกก่อน สามารถเข้ามาดูงานแล้วก็ใช้ฐานที่ของเรา นี่แล้วเราใช้อบรมให้ฟรีทั้งหมดรวมถึงโรงเรียนครับโรงเรียนนี่ก็ในกลุ่มโรงเรียนของท่านไม่ลวกแต่ว่า ให้นำร่องก่อนสองโรงเรียน คือมีอบรมให้เด็กเอาไปใช้จริงได้ที่บ้านแล้วก็อุรมระุเทศน้อย ให้รู้เรื่องด้านเกษตรทีสามารถพานักท่องเที่ยวเที่ยวชม แล้วก็สามารถให้เด็กมีรายได้ ช่วงเวลาที่ไม่ได้เรียนหนังสือด้วย ซึ่งโครงการนี้เปิดเรียบร้อย เปิดเปแล้ว เปิดเมื่อวันที่ 17มิถุนายนที่ผ่านมานี่แหละครับ ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวตำบลท่าไม้ลวกก็จะมีแหล่งที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการผลิตพืชแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะเราจะถือโอกาสพาทุกชมไปดูด้วยกันว่าเกาะเกษตรอินทรีย์ที่วันนี้เป็นโครงการหนึ่งของทางสถานที่แห่งนี้เขาปลูกพืชอะไรเขามีวิธีการบริหารจัดการพืชในเชิงเกษตรอินทรีย์อย่างไรติดตามชมกันในช่วงต่อไปค่ะ